การจัดเลี้ยงอาหารแบบขันตกเชิงพาณิชย์ ธุรกิจการจัดเลี้ยงอาหารแบบคันโตก ทั้งในและนอกสถานประกอบการในภาคเหนือตอนบนมีมากมาย 20 แห่ง ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ เพราะเป็นจังหวัดที่มีการพัฒนาในระดับสูง มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจและการลงทุน จนเป็นเมืองเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือมีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติมากมาย เดิมเป็นอาณาจักรล้านนาที่มีความเจริญรุ่งเรืองจึงก่อเกิดอัตลักษณ์ของการกินข้าวแบบคันโตที่เป็นของชาวล้านนา เมื่อนึกถึงการกินข้าวแบบคันโตต้องนึกถึงภาคเหนือตอนบนทำให้จังหวัดเชียงใหม่ มีสถานประกอบการธุรกิจอาหาร รูปแบบขันโตเกิดขึ้นมากกว่าจังหวัดอื่นๆ ส่วนที่จังหวัดเชียงราย พบสถานประกอบการมากกว่า 5 แห่ง ทั้งนี้จังหวัดเชียงราย นับเป็นศูนย์การการท่องเที่ยวและศูนย์การการเดินทางสู่ประเทศเพื่อนบ้าน จึงมีประเพณีวัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์ เป็นเสน่ห์ที่ทำให้เชียงรายได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จึงมีธุรกิจการจัดเลี้ยงแบบขันโตกเกิดขึ้นเช่นกัน ินข้าวแบบขันโตกที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน คือการนำเสนอ วัฒนธรรมการกินที่ได้มีการพัฒนามาจากสมัยก่อน เพื่อใช้เลี้ยงรับรองแขกที่มาเยือนให้ดูหรูหราสมเกียรติทำให้เกิดความอบอุ่นประทับใจในการต้อนรับ ยังมีการประยุกต์เอาวิธีการบริการที่มีความหมายลึกซึ้งยิ่งขึ้น ด้วยการเพิ่มสีสันของการจัดงาน ให้ยิ่งใหญ่ ดูวิจิตร เรียกพร้อมไปด้วยบรรยากาศของเมืองเหนือจริงๆ การประดับเวทีด้วยโคมไฟดอกไม้ ต้นไม้ให้ดูกลมกลืนกันไป การประเตรียมขั้นตอน การดำเนินงานเลี้ยงข้าวแบบขันโต ให้เป็นพิธีการที่หรูหรางดงาม มีศิลปะประเพณีต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วม เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เหล่านี้ล้วนเป็นการสร้างบรรยากาศการบริการให้ประทับใจ และเป็นการให้เกียรติทั้งสิ้น จะเห็นได้ว่าการกินข้าวแบบคันโตกของชาวล้านนา นอกจากจะมีจุดหมายเพื่อแสดงน้ำใจต้อนรับแขก และให้เกียรติผู้มาเยือนแล้ว ในปัจจุบันก็ยังมีจุดหมายที่แฝงอยู่หลายประการ เช่น บางท้องถิ่น จัดเลี้ยงงานขันโตกเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นของตน ฟื้นฟูการแต่งกายแบบพื้นเมือง ฟื้นฟูการทำโตกและการใช้โตก การทำอาหารพื้นเมือง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ชาวบ้านมีรายได้ มีงานทำบางแห่ง จัดงานกินข้าวแบบขันโต เพื่อหารายได้ให้สำหรับสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่น การให้บริการอาหารแบบขันโตได้รับความนิยมจนมีการนำไปใช้ประกอบธุรกิจ ที่มีการให้บริการอย่างแพร่หลาย เพราะร้านอาหารต่างๆ ไม่เว้นแต่โรงแรมหรือพัตคาร ก็มีการบริการอาหารแบบขันโต เข้าไปเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะขันโตกมื้อค่ำแบบพื้นเมืองล้านนา โดยตกแต่งให้มีบรรยากาศความเป็นเมืองล้านนา เมื่อมีแสงสว่างจากโคมแขวน จุดผางประทีปเพิ่มบรรยากาศแบบผ่อนคลาย บรรเลงดนตรีพื้นบ้านล้านนา พร้อมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของชาวล้านนา เช่นฟ้อนดาบฟ้อนเทียนฟ้อนเล็บฟ้อนเงี้ยวฟ้อนน้อยชายา และปิดท้ายด้วยการรำวงร่วมกันระหว่างนักแสดงและผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นกระบวนการจัดเลี้ยงขันโตเพื่อรับรองผู้รับบริการหลายระดับ ให้เกิดความอบอุ่นและความประทับใจ